ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ งานต่อไปนี้นะคะไม่ถือเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์คุ้มครอง ซึ่งกฎหมายไม่ถือว่าการกระทำต่องานของบุคคลต่างๆ ดังต่อไปนี้ เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะ ซึ่งมีดังนี้นะคะ ไม่คุ้มครองถึงความคิด ขั้นตอน กรรมวิธี ระบบ วิธีใช้ หรือวิธีทำงาน แนวคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ค่ะ ข่าวประจำวันและข้อเท็จจริงต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร ไม่ใช่ลักษณะของงานริเริ่มสร้างสารรค์ในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ รัฐธรรมนูญและกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวงทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐหรือของท้องถิ่น คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการที่ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออก แสดง หรือทำให้ปรากฏเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงาน ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมาย หรือการรายงานผลการพิจารณาดังกล่าว คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ข้างต้นที่กระทรวง ทบวง กลม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ หรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น ตัวอย่างของสิ่งที่ไม่ถือเป็นลิขสิทธิ์ รายชื่อในสมุดโทรศัพท์หน้าเหลือง ชื่อทั่วไป ชื่อเรื่อง วลีสั้น ๆ คำขวัญ